วัสดีค่ะ ดิฉัน ดรเบญจวรรณสริงคารค่ะ อาจารย์ประจำสาขา การจัดการคณะบริหารธุรกิจค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับผิดชอบในการบรรยายวิชาธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทยในโครงการไทยมุก สำหรับรายวิชานี้นะคะ สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันเริ่มต้นในการ ที่จะทำความเข้าใจนะคะ อันดับแรกเราต้องทำความเข้าใจกับธุรกิจนะคะ ซึ่งธุรกิจในที่นี้หมายถึงการที่เรามีผลิตภัณฑ์หรือบริการนะคะ มาให้บริการเพื่อที่จะต้องการหวังหาผลกำไรนะคะ โดยที่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยค่ะ ดำเนินการไปได้ก็จะมีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง โดยเบื้องต้นเราจะต้องทำความเข้าใจ เพราะฉะนั้นในรายวิชานี้นะคะ จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสปา และแพทย์แผนไทย ถ้าเราตีโจทย์แล้วเราจะพบได้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้บริการ แต่จริง ๆ แล้วในความหมายของมัน มันจะอยู่ภายใต้คำว่า Product หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบนะคะ ก็คือเรื่องของ Product และบริการแต่ตรงนี้เราจะเน้นในเรื่องของการให้บริการ เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องทำความเข้าใจนะคะ ในเรื่องของความหมายในธุรกิจการบริการนะคะ โดยสรุปรวมของความหมายของธุรกิจบริการนะคะ หมายถึงการที่ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการนะคะ จะต้องให้บริการในลักษณะที่ เรียกว่าการนวด การต้อนรับ การดูแลนะคะ การเอาใจใส่เพื่อให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาบริการ ได้รับความพึงพอใจรู้รู้สึกถึงความผ่อนคลายนะคะอีกความหมายหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจนะคะ มันก็คือคำว่าผู้ประกอบการ ซึ่งในที่นี้นะคะจะเป็นตัวบุคคลนะคะ ผู้ประกอบการหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ในการก่อตั้งริเริ่ม นะคะ ในการจัดตั้งธุรกิจ และจะเตรียมการในส่วนของอการเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมแรงงาน การเตรียมพื้นที่นะคะการออกแบบ การวางแผนธุรกิจเพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการของ ผู้บริโภคหรือความต้องการของตลาดนะคะ ในที่นี้ก็จะต้องมีการทำแผนการตลาดนะคะ และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกิจนะคะ เราจะต้องเน้นเรื่องของจริยธรรม การที่ผู้ประกอบการนะคะ จะดำเนินการธุรกิจได้จะต้องมีพื้นฐานนะคะของการที่จะต้องเข้าใจจริยธรรมนะคะจะทาในที่นี้เราต้องดูความหมายความหมายคืออะไรการประพฤติถึงสิ่งที่ถูกต้องยุติธรรม นะคะและเหมาะสมกับการที่เราจะให้บริการกับลูกค้า เราสามารถแบ่งออกเป็น 4 4 ด้านด้วยกันนะคะ โดยด้านที่1เนี่ยค่ะ เราจะเน้นเรื่องของลูกค้า ลูกค้าเดินเข้ามาให้บริการ สินค้าที่ลูกค้าคาดหวังก็คือเรื่องของเซอร์วิส เพราะฉะนั้นการที่เข้ามาแล้ว ลูกค้ามีกำลังเงินที่จะมาจ่าย สินค้าจะต้องมีความเหมาะสม มีคุณภาพและเกิดความประทับใจมากที่สุดนะคะ อีกอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะมีก็คือเรื่องของราคา ราคาจะต้องมีการตกลงกันไว้นะคะว่าเงินที่จ่ายมากับราคาคุณภาพจะต้องมีความเหมาะสมกัน ในที่นี้ถ้าเราเปรียบยกตัวอย่างนะคะว่า รูปแบบของการมานวดเรานวด 1 ชั่วโมง เราจะต้องมีการบริการกี่ท่า ซึ่งในนี้มันเป็นเรื่องของวิชาชีพของการนวดอย่างสมมุติว่าในในหนึ่งการนวดเช่น นวด รักษา นะคะ ก็จะมีการกดจุด แล้วก็ให้ปริมาณราคาที่เข้าใจตรงกัน แล้วก็ให้บริการนะคะ ที่สำคัญเรื่องถัดมาที่เราต้องมีจริยธรรมในในเรื่องของการใส่ใจของข้อร้องเรียนนะคะ งานบริการนี้คือเป็นสิ่งสำคัญมาก หากลูกค้าร้องเรียนมาในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการ เราจะต้องใส่ใจกับข้อร้องเรียนตรงนั้นนะคะ ที่สำคัญเราจะไม่มีการหลอกลวงลูกค้านะคะ ในเรื่องของการที่จะเปิดให้บริการต่าง ๆนะคะ สิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะมีจริยธรรมในเรื่อง ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการปฏิบัติตัวต่อภาครัฐนะคะ ในที่นี้หมายถึงยังไงหมายถึงพวกการเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะ ในเรื่องของการที่จะต้องมีการส่งเอกสาร หรือการจดตั้งทะเบียนการค้าให้ถูกต้อง เพราะว่าถ้าเรามีการจดจัดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หมายถึงเราก็เป็นการเอาเปรียบสังคมนะคะ ควรจะปฏิบัติตามกฎหมายในที่นี้หมายถึงยังไงคะ ก็คือควรที่จะมีการเสียภาษี หรือการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง และที่สำคัญในกระบวนการทั้งหมด มันต้องมีเรื่องของการติดต่อกับ พนักงานของภาครัฐสิ่งนี้คือเราไม่ควรที่จะให้สินบน หรือที่จะไม่สนับสนุนให้เจ้าพนักงานอำนวยความสะดวกเราแล้วเราให้สินบนเจ้าพนักงานนะคะ หรือสนับสนุนให้เจ้าพนักงานทำผิดที่จะก่อให้เกิดการสร้างสังคมที่ไม่ดีนะคะจะได้ทำตัวถัดมาที่ผู้ประกอบการควรจะมีนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของ การมีจยธรรมต่อพนักงานอันนี้สำคัญมาก เพราะพนักงานก็คือผู้ที่จะสามารถหารายได้ ให้กับเรายิ่งเป็นงานบริการหรือคนที่ทำงานในสปาเราต้องใช้บุคลากรหมดเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดก็จะเป็นในส่วนของการที่เราจะไม่เอาเปรียบนะคะ กับพนักงาน เราควรจะมีการเอาใจใส่กับพนักงานหรือลูกจ้างของเรานะคะ ควรที่จะเรียนรู้พฤติกรรมนะคะการเอาใจใส่ต่างๆกับพนักงานนะคะ อันนี้จะมีความจำเป็นมาก ๆนะคะ แล้วก็จะเป็นในส่วนของการให้ความปลอดภัยกับพนักงานนะคะ ไม่ใช่มีเหตุการณ์แล้วไม่ช่วยที่จะป้องกันนะคะ จะทำให้พนักงานเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะ ตัวถัดมานะคะจะทำที่ผู้ประกอบการควรจะมีนะคะ ก็คือจะเป็นลักษณะของผู้ เขาเรียกว่าผู้แข่งขันทางการตลาดนะคะไม่อันนี้มีความจำเป็นมาก เพราะว่าถ้าเราไม่มีจริยธรรมตรงนี้จะทำให้ตลาดหรือกลไกตลาดเสียนะคะ อย่างเช่นเราไปตัดราคาของคู่แข่งขันในเรื่องของการให้บริการ เพื่อที่จะต้องการแย่งชิงลูกค้าอันนี้ไม่ควรที่จะทำนะคะจริยธรรมตัวถัดมาที่ควรจะมีสำหรับผู้แข่งขันก็คือ เราอาจจะให้ความร่วมมือสร้างพันธมิตรนะคะ เพื่อที่จะต้องการจะ ดึงลูกค้าหรือรักษามาตรฐาน ตรงนี้อย่างเช่น เราตั้งบริการเซอร์วิสไว้ชั่วโมงละ 300 บาท เราอาจจะคุยกับเพื่อนคู่แข่งขันว่าในละแวกเดียวกันเราน่าจะตั้งราคาที่อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อต้องการให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจว่ามาตรฐานหรือจะเดินเข้าร้านไหน ลูกค้าก็จะรู้สึกได้ว่าเราได้จ่ายในราคาที่ไม่ได้แก่งแย่งกันนะคะที่สำคัญเมื่อมีการรับรู้ความลับ ของคู่แข่งขันคือเหมือนเราไม่ไปขโมยความลับอะค่ะ ถ้าเรารู้ว่าคู่แข่งขันมีความลับยังไงนะคะ อันนี้เราก็ต้องนิ่งๆ แล้วก็เรียนรู้กันไปค่ะ เพราะฉะนั้นการที่เป็นผู้ประกอบการที่ดีจะควรจะมีคุณสมบัตินะคะ ในลักษณะด้วยกัน4ด้านนะคะ ตรงส่วนนี้ ตรงนี้นะคะจากความรู้พื้นฐานในเรื่องของความรู้เรื่องธุรกิจ ธุรกิจบริการจริยธรรม สิ่งถัดมาที่เราจะต้องดำเนินการนั่นคือการจดจัดตั้งของธุรกิจสปา ซึ่งการจดจัดตั้งของธุรกิจสปานะคะ ปัจจุบันเมื่อเราคิดว่าเราจะวางแผนในการดำเนินธุรกิจตรงนี้ สิ่งสำคัญคือหาเงินทุนนะคะ และก็ดูความพร้อมของเราว่าเรามีความพร้อมที่จะจดจัดตั้ง ยังไงนะคะรูปแบบการจดจัดตั้งที่นิยมนะคะ ตอนนี้ก็จะมีรูปแบบการจดจัดตั้งเจ้าของคนเดียวนะคะ ซึ่งการจดจัดตั้งตรงนี้นะคะ เราจะไปจดจัดตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะ การจดจัดตั้งจะดำเนินการเมื่อมีการเริ่มต้นธุรกิจนะคะ แล้วก็การรูปแบบการจดจัดตั้งอีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนก็จะมีด้วยกัน 3 ประเภทก็คือห้างหุ้นส่วน สามัญห้างหุ้นส่วนที่ิบุคคล และก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดจะมี 2 รูปแบบย่อยก็คือ รูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบและไม่จำกัดความรับผิดชอบนะคะ รูปแบบตัวที่ 3 ก็คือรูปแบบการจดจดตั้งแบบบริษัท อันนี้ก็เริ่มที่จะนิยมมากขึ้น แต่เบื้องต้นนะคะ จากที่ มีความนิยมในท้องตลาดก็จะเป็นลักษณะของการจดจัดตั้งแบบเจ้าของคนเดียว เพราะว่าถ้าเป็นรูปแบบของบริษัท เราต้องใช้พนักงานจำนวนประมาณ 100 กว่าคนขึ้นไปนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจุดหนึ่งของลูกค้าที่เดินเข้ามาใช้บริการนะคะคาดหวังเสมอว่า อยากได้ความประทับใจ อยากได้การผ่อนคลายนะคะ ให้ สมกับสิ่งที่ตัวเองจ่ายเงินไปเพราะว่าพูดกันตรงๆตอนนี้นะคะว่างานบริการจะมีค่าใช้จ่ายหรือราคาของการจ่ายเงินที่แพงมากค่ะ